ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบันนะคะ ตัวอย่างของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น ภาคกลาง ภาคกลางเป็นแหล่งของศิลปะวัฒนธรรมทั้งในส่วนของราชสำนัก และก็ในส่วนของชาวบ้าน ทำให้ภาคกลางเนี่ยเป็นแหล่งช่างฝีมือที่มีความเป็นพุทธศิลป์สูง เป็นแหล่งของอารยธรรมและก็ศิลปะ ซึ่งสะท้อนออกมาในรูปแบบของงานหัตถกรรมของภาคกลาง เช่นอะไรบ้าง เช่นเครื่องเงิน เครื่องทอง เครื่องถม เครื่องมุก เครื่องไม้แกะสลัก เครื่องปั้นดินเผา และก็งาแกะสลัก ส่วนภาคอีสาน ภาคอีสานมีความผูกพันอยู่กับวิถีชีวิตของการทอผ้า ฉะนั้นแล้วภูมิปัญญาที่ได้รับการยอมรับของภาคอีสาน ที่พบในปัจจุบันก็อย่างเช่น ผ้าแพรวาที่จังหวัดกาลสิน หรือผ้าไหมมัดหมี่ที่จังหวัดขอนแก่น ผ้ามุก ผ้าจก ผ้าควบหรือผ้ามัดลาย เชื่อกันว่าผ้าไหมมีค่าดั่งทอง คนอีสานนำผ้าไหมไปแลกกับทอง อาจจะฟังเป็นเรื่องที่ตลก แต่คนในท้องถิ่นคนในอีสาน บอกเล่ามาว่าในอดีตน่ะ คนอีสานจะนำผ้าไหมที่ทอขึ้นไปแลกกับทอง ผ้าไหมสองผืนจะได้ทองประมาณ 50 สตางค์ หรือผ้าไหมสามผืน จะได้ทองประมาณ 1 บาท ซึ่งในสมัยก่อนผ้าไหมจะมีมูลค่าเหมือนเงินในปัจจุบันนี้ และผ้าไหมแต่ก่อนราคาจะอยู่ที่2,000 3,000หรือ 5,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับราคาทองในอดีต แต่ในปัจจุบันผ้าไหมในท้องถิ่นของภาคอีสาน มีการพัฒนาและก็ ปรับปรุงให้มีความทันสมัยมากขึ้นทำให้ผ้าของอีสานมีราคาแพงมากขึ้น จากผืนละ1,000 2,000 ก็ขยับเป็นผืนละเป็นหมื่นก็มี อย่างเช่น ผ้าแพรวา อดีตเคยขายในราคาผืนละ 2,500 บาท ปัจจุบันขายในราคาผืนละ 10,000 20,000หรือ30,000 ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของการทอฉะนั้นผ้าจึงเป็นภูมิปัญญาที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากใน ภาคอีสานว่ามีการทอที่ละเอียดและก็สวยงามนะคะ ส่วนภาคเหนือ ภาคเหนือเป็นภาคที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านป่าไม้ ฉะนั้นแล้วภูมิปัญญาที่ได้รับการยอมรับของภาคเหนือจะแสดงออกมาในด้านของศิลปะหัตถกรรม อย่างเช่นไรบ้าง เครื่องจักสารไม้แกะสลัก ถ้าเราอยากได้ไม้แกะสลักเราจะไปหาได้จากไหน ที่เป็นแหล่งที่มีชื่อเสียง อย่างเช่น จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นแหล่งที่มีการแกะสลักไม้สักขนาดใหญ่ ถ้าเราอยากได้ไม้สักเราจะไปที่จังหวัดแพร่ และถ้าเราอยากได้เซรามิกเราจะไปที่ไหน ไปที่จังหวัดลำปาง ถ้าอยากได้เครื่องเงินจะไปที่จังหวัดเชียงใหม่ หรือกระดาษสายหยวกกล้วยใยสับปะรด เหล่านี้เป็นคุณสมบัติของศิลปะหัตถกรรมของภาคเหนือทั้งสิ้นนะคะสำหรับภาคใต้ ภาคใต้ศิลปะหัตถกรรมของภาคใต้แสดงออกมาในรูปแบบของวิถีชีวิต คนภาคใต้นิยมเลี้ยงนกเขา ฉะนั้นแล้วศิลปะหัตถกรรมของภาคใต้ที่รับการยอมรับก็อย่างเช่น เครื่องจักสารหรือการสารกงนก นกเขามีความสำคัญกับคนภาคใต้ยังไงบ้าง คนภาคใต้ส่วนมาก จะนิยมเลี้ยงนกเขาไว้ดูเล่นและแข่งขัน ราคานกเขาแต่ละตัวเนี่ยจะมีราคาสูงสุดถึง1ล้านบาท การเลี้ยงนกเขาของคนใต้เป็นทั้งงานอดิเรกและก็เป็นการแข่งขันทางด้านกีฬาอีกด้วยนะคะ แล้วศิลปะหัตถกรรมอย่างอื่นของภาคใต้ล่ะศิลปะหัตถกรรมอย่างอื่นก็เช่น กระเป๋าเตยปลาหนันเครื่องจักสารผ้าบาติกที่ได้รับอิทธิพลมาจากแถบคาบสมุทรบาลายู ซึ่งมีความแตกต่างกันจากมาเล แตกต่างจากอินโด แต่มีลักษณะกรรมวิธีในการทำเช่นเดียวกันหอยมุก ถ้าอยากได้หอยมุกที่มีคุณภาพเราจะไปที่ไหน จังหวัดภูเก็ตของประเทศไทย หรือกะลามะพร้าวที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นต้นนะคะ ศิลปะหัตถกรรมของแต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าภูมิประเทศของพื้นที่เหล่านั้น มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านอะไรบ้าง และขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มชาติพันธุ์หรือเชื้อชาติของแต่ละพื้นที่ จะแสดงศิลปะหัตถกรรมออกมาให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นของตนเองในรูปแบบอย่างไรบ้างนะคะ ทำให้ศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้มีความแตกต่างกัน แล้วเกิดปัญหาอะไรบ้าง ในปัจจุบันนี้ที่เราพบในเรื่องของศิลปะหัตถกรรม เราพบว่า ศิลปะหัตถกรรมแต่ละพื้นที่เปลี่ยนจากการใช้วัสดุทางธรรมชาติไปใช้พลาสติกทำให้ศิลปะหัตถกรรมพวกนี้ดูมีความไม่สวยงามหรือมีความไม่ละเอียดเหมือน ดังเช่น การใช้วัสดุทางธรรมชาตินะคะ หรือศิลปะหัตถกรรมพวกนี้ไม่มีความหลากหลาย ในความหมายของการว่าไม่มีความหลากหลายคือ เราสามารถไปพบว่า ภาคเหนือก็นำของจากภาคใต้ไปใช้หรือไปขาย ภาคใต้ก็นำของจากภาคเหนือไปขาย ซึ่งมันทำให้เห็นว่ามันไม่มีความหลากหลายในในส่วนของพื้นที่ของตนเองอาจารย์จะยกตัวอย่างในเรื่องของศิลปะหัตถกรรมของญี่ปุ่น เราจะเห็นว่าในแต่ละเมืองของญี่ปุ่นจะมีศิลปะหัตถกรรมที่แตกต่างกัน อย่างเช่นขนมที่เรากินที่เซเว่นอย่างคิดแคทแต่ละเมืองจะมีวัสดุหรือ วัตถุดิบที่มันแตกต่างกัน เมืองที่มีดอกซากุระจะใช้ดอกซากุระในการทำคิดแคทหรือเมืองที่มีความโดดเด่นด้านชาเขียวก็จะใช้ชาเขียวในการทำขนมฉะนั้นแล้วแต่ละเมืองก็จะมีวัสดุแล้วก็วัตถุดิบที่แตกต่างกัน และถ้าคุณอยากจะรับประทานคิดแคทรสชาตินี้ คุณต้องไปเที่ยวที่เมืองนั้นเท่านั้น แต่ในสภาพสังคมของประเทศไทย เราจะสามารถพบทุกสิ่งทุกอย่างภายในประเทศไทยภายในจุดจุดเดียวกัน ซึ่งมันทำให้ศิลปะหัตถกรรมพวกนี้มันไม่เกิดความหลากหลายขึ้น หรือเราจะพบว่าศิลปะหัตถกรรมในปัจจุบัน แปลเปลี่ยนเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมมากขึ้น สินค้าทางวัฒนธรรมในที่นี้ ไม่ได้หมายความว่าสินค้าทางวัฒนธรรมจะไม่ดี การบริโภคสินค้าวัฒนธรรมคือการที่เราบริโภค ทั้งสินค้าบริการแล้วก็วัฒนธรรม แต่การผลิตในรูปแบบของสินค้าวัฒนธรรมทำให้มีการผลิตในจำนวนที่มาก และทำให้บางอย่าง เช่นคุณค่ามันได้เลือนหายออกไปชั้นนี้จึงเป็นในเรื่องของอปัญหาที่พบในปัจจุบันนี้ว่าศิลปะหัตถกรรมในประเทศไทยเราเนี่ยประสบปัญหาอะไรบ้าง แล้วเราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร วิธีการแก้ไขปัญหาที่เราอยากจะพบหรืออยากจะนำเสนอให้กับในพื้นที่ของถิ่นก็คงจะเป็นในเรื่องของการสร้างความแตกต่างในของแต่ละพื้นที่ เพื่อแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของกลุ่มคน และก็กลุ่มเชื้อชาติของตนเอง เพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับศิลปะหัตถกรรมของตนเองให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น